แล้วดูโต๊ะนี้นะเพื่อนๆ เปิดไปแล้ว 15 รอบขึ้นไปตามเงื่อนไขสูตรของผมเลยนะฮะ โอเคครับผม กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จัดงบมาที่ 260 บาทนะครับ งบหลักร้อยอีกแล้ว อยู่กันที่ SA Gaming นะครับทุกคน แล้วดูโต๊ะนี้นะเพื่อนๆ เปิดไปแล้ว 15 รอบขึ้นไปตามเงื่อนไขสูตรของผมเลยนะฮะ วันนี้จะลองมาเล่นสูตรเดิมนะครับ โต๊ะนี้สีแดงออกไป 11น้ำเงินออกไปแค่5โอ้โหตามสูตรเลย อะไรออกเยอะเล่น4นั้นนะครับ ไปเล่นแดงรัวๆ ยาวๆครับ แบ่งเป็น60มไม้แล้วกันโอ้ย ยังไม่ทัน60 6 1 6 6 2 6 4 24 นี่หว่า 4 ไม้อ่ะแบ่งเป็นตาละ 60แล้วกันนะครับ ขอเล่นแบบ หนักหน่วงหน่อยปกติจะเข้ามาเล่นตาละ10 บาท 20 บาท วันนี้ 60 บาทนะครับ งบหลักร้อยเหมือนเดิม แต่ว่าวันนี้ 260นะฮะ นาเก้าเออ สวยงามครับพี่น้องครับ เป็นไงเป็นไงตาแรกก็เข้าเลย ตาแรกเข้าทำคุยเฉย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งนิดนึงนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีโอต่อๆไป แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะเพื่อนๆใครมีเทคนิคอะไรดีๆ แนะนำได้นะครับ เดี๋ยวจะลองเอาไป เล่นดูบ้างแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูเหมือนกันนะครับ 60 เหมือนเดิม อย่าอัปเดตขาดสูตรของผมนะ อย่า เด็ดขาด สูตรนี้นี่ทำมาหากินได้มานักต่อนักแล้วนะ ได้มานักต่อนักแล้วนะแทบจะไม่ดีกว่าโอกาสประมาณ 10%ไม่คอนเฟิร์มว่า 100%หรือ 90%นะครับ ประมาณ 70 โอกาสได้มากกว่าเสีย ตั้งแต่เคยลองมานะครับ โอ้โห เจอปักแปดเลย เจอปักแปดเลยเวน คุยเยอะไปหน่อยนะฮะ ไป ยังไงแดงแม่งก็นำอยู่อ่ะ 12 ต่อ 6 ก็คือห่างกันตั้ง6 รอบ ก็ ถ้าไม่ผิดนัดกันก็ต้องมีบ้างนะทุกคน ต้องมีนะ มาดูกันต่อครับ จัดปุยไหลปุย หลุยไปหลายปุย วันนี้ก็อยู่ที่ SA Gaming เหมือนเดิมนะฮะ ยังไม่หลุดจากโลกของ SA นะ เดี๋ยวว่าจะย้ายกลับไปเซ็กซี่แล้วนะครับ ก็มาย้ำกันอย่างต่อเนื่องนะมาดูกันต่อครับตาที่ 3 ครับผม58อีกแล้วอ่ะ น้ำเงินอ่ะ เออ ตัด2ใบ โอ้โหสองแต้มอีกเย็ดเข้มีงานอีกปะเนี่ยแม่ง 6แต้มแล้วอย่างสูง อย่างสูงโอ้โหตัดหนึ่งเฮ้ยน้ำเงินเริ่มมาว่ะ ก็ยังยืนหยหก60นะเพื่อนๆไม่อัพนะ เฮ้ยสูตรนี้มันก็แจ่มปะวะ วันนี้แลแบบกระท่อนกระแท่นว่ะ แต่ว่าตามเงื่อนไขเลยนะ เปิดไปแล้ว 15รอบขึ้น แล้วก็แดงแม่งเยอะกว่าน้ำเงินเลย5รอบอะตามเงื่อนไขเลยนะ ถ้ามันใช้ไม่ได้ผลก็นั่นแหละ อยู่ใน 30%ที่พลาด เออ ดูกันต่อ แดงมาได้แล้วมั้ง หรือมันจะเปลี่ยนไปหน้าน้ำเงิน แดงได้แล้วมั้ง แดงคือโหหน้าเก้าอีกแล้วอะน้ำเงินน่ะ โอ้โห หน้าสูงจัด ตัดแต้มไป สามเออ สวยงามโอ้โหแม่งหายมานึกว่าได้ศูนย์แต้ม ดีนะ ยังได้เก้าหลังอะเย็ดครบ ไปครับ น้ำเงินต่อครับเอ้ยไม่ใช่แดงนี่โอ้โหพูดผิดอ่ะออกน้ำเงินปะเนี่ยโอ้ยพูดผิดอ่ะอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะอยากมาที่เดียวกับผมนะครับผมอยากได้โปรลับนะบาคาร่าเว็บตรงไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะ รับโปรลับที่หน้าฝากได้เลยนะครับกดสมัครก่อนแล้วก็หน้าฝากมีให้กดรับโปรลับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับฝากร้อยรับร้อยนะ เป็นระบบออโต้นะครับ ถ้าไม่เข้าใจก็ทักหาแอดมินได้เลยรับโปรรับได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วลายนี้แม่งแดงหมดเลย อย่าเปลี่ยนลายเป็นพอ อย่าเปลี่ยนลายเป็นพอน้ำเงินมา 2 ได้แดงต้องมา 2 ได้ดีวะ เผลอๆ แดงมา3มา4ด้วย หน้า10มาเฉย โอ้โหแม่งหกแป้มอย่างสูง เรา5โอ้โห เปิดฝรั่งอีกเปลี่ยนลายเฉย อะไรที่ไม่เกิดแม่งก็เกิดตอนกูมาเนี่ยแหละ กดแม่งเลยแบ่งครึ่งอย่างละ 90 94 95 ไปอ๋อแม่งเลยเย๊ดที่ของอัพบิเลยนะ ของอัพเลยนะ ดูดิ แม่งจะน้ำเงินยาวๆไหมหรือเปลี่ยนตอนกูมา โอ้โห แล้วตอนแรกแม่งแดงรัวจัดเลยอะมาดูกันต่อครับ ถ้ารอบนี้ไม่ได้ต่อไปก็ 99 สาธุเลยนะฮะอออินไปเลย เออรอบนี้วันนี้ลงหัวเฉย โอ้โห เราแม่งออกแดงโคตรเยอะเราแม่งหน้าเจ็ดอีกแล้ว เจ็ดแต้มอีกแล้ว สูงไป โอ้โหน้ำเงินอย่างสูง เอาอินแม่งเลย แดงครับ วันนี้สูตรแม่งโคตรเน่าเลยว่ะ เอาอิน99 สาธุ ขอแบบสวย ๆ นะเจ๊ถ้าตานี้ไม่ได้ก็จบนะครับ ถ้าตานี้ได้ก็ยังได้ไปต่อนะ มา แล้วตั้งแต่ผมมา น้ำเงินแม่งเปิดมาแต่แบบสูงๆ จับเลยอะเออเราหน้าแปดแล้วเราหน้าแปด แม่งโอ้โห เกิน เกินไป โอ้เกินไป ดูแม่งหน้าสูงตลอด แม่งไม่เปิดหน้า9ก้า็หน้า 8 พอเปิดหน้า10แม่งเปิด 9 ต่อ โอ้โหทุเรศมากอะ่ะ โอเคสำหรับวันนี้ ก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ว่าเพื่อนๆไปต่อไม่ได้นะครับ งบหมดแล้วนะฮะศูนย์บาทแล้วครับผมสูตรของผมใช้ไม่ได้ผลนะวันนี้นะครับตามเงื่อนไขหมดทุกอย่างเลยไม่ได้ผล ผมก็บอกตั้งแต่แรกแล้วนะว่าสูตรของผมอะ่ะมันไม่ได้ร้อยเปอร์อืมก็อย่างทางนี้ทางนั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะใครอยากเอาไปลองก็ลองได้นะฮะใครไม่อยากไปลองก็แล้วแต่นะครับผมใครมีสูตรดีๆคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวไปลองบ้างส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะฮะมาคาร่าวอลเล็ตนะครับ ไปเม้นปักบุตรเม้นแรกเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีทุกคนนะครับ แล้วดูพอกูกลับพอกูหมด ออกส่แต้มได้กิน โอเค ยังไงก็ต้องไปเพราะหมดแล้วนะครับ ลาก่อนเด้อ